ถามอะไรหน่อยดิหืมถ้าเขาตายไปอ่ะเจจะทำไงอ่ะพูดอะไรอ่ะ ตัวเอง เพอเจอร์แค่อยากรู้ว่าถ้าวันหนึ่งเขาตายไปอ่ะเจจะทำไงอ่ะ จะเป็นอะไรครับ ยังเด็กอยู่เลย คิดมากนะ งั้น ไม่ตาย แต่นอนติดเตียงเลยอะแบบเนี้ยแบบนี้เลยเหรอไปไปลุกไปอาบน้ำเรื่องความตายคุยกันได้ สมุดเบาใจ จุดเริ่มเล็กๆที่ช่วยให้คุณเตรียมพร้อมเรื่องความตาย